ในปัจจุบันนะคะเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการใช้เครื่องมือต่างๆทางเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ ซึ่งความรู้เหล่านั้นเนี่ยถูกนำเสนอในรูปแบบของเนื้อหาดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆมากมาย ซึ่งสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยมักถูกรวบรวมอยู่ในรูปแบบของคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั่นเองค่ะ ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะครับ มีการใช้คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อยู่ เพื่อความบันเทิงและเพื่อการศึกษา โดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งนั้นคือทางสื่อหรือออนไลน์ดังนั้นเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายทางสื่อหรือออนไลน์กันนะครับ ว่าคืออะไร และทำไมถึงมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็มีการเรียกนะครับทางสื่อหรือออนไลน์ว่าเป็นทางสื่อในรูปแบบเปิด ซึ่งจะมุ่งในคนคำว่า open หรือการเปิดนั่นเองครับ ับความหมายของครังสื่อการรุ่ออนไลน์นะครับ ได้มีนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ให้ความหมายไคล้ายคลึงกันอย่างนี้ครับยูเนสโกได้กล่าวว่าครังสื่อการรูปแบบเปิด เป็นสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบที่มีการเปิดแบบสาธารณะ หรืออนุญาตให้ใช้ได้ โดยลักษณะของคลังสื่อการเรียนรู้แบบเปิดนี้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้คัดลอก ปรับปรุง หรือแม้กระทั่งแบ่งปันให้กับคนอื่นต่อได้ อาจเป็นได้ตั้งแต่หนังสือเรียนไปจนถึงหลักสูตร เช่น แนวการสอน บันทึกการสอน การบ้าน แบบทดสอบ โครงงาน เสียง วิดีทัศน์และแอนิเมชันนอกจากนี้ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้กล่าวว่า คลังสื่อการเรียนรู้แบบเปิด มีการพัฒนา และนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หลักในหลายๆ ระดับ โดยที่ตำราเรียนและคอร์สแวร์ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของคลังสื่อการเรียนรู้แบบเปิด ที่มีการให้ความหมายโดยทั่วๆไปว่า เป็นทรัพยากรที่เปิดให้เข้าถึงและใช้ได้ฟรีในด้านของการศึกษา ทรัพยากรเหล่านี้โดยมากแล้ว จะอาศัยเว็บเป็นตัวส่งผ่าน หรืออาจอยู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บทเรียน Video Streaming Learning Object โปรแกรม หรือเครื่องมือที่สนับสนุนในการเรียนรู้ จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่ากังสื่อรูปแบบเปิดนี้นะครับ หมายถึงสื่อทุกชนิดที่นำมาใช้ในการจัดเรียนสอนซึ่งอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลโดยอาศัยเว็บเป็นตัวส่งผ่านนอกจากนี้นะครับกังสื่อในรูปแบบเปิด ยังหมายรวมถึงเครื่องมือทุกชนิดด้วย ที่นำมาใช้สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้นะครับสื่อต่างเหล่านี้มีลิขสิทธิ์นะ าตให้นำมาใช้เผยแพร่และก็พัฒนาต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ต่อไปได้ครับ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะครับของคลังสื่อการเรียนรู้ไปแล้ว ท่านทราบหรือไม่ครับว่าคลังสื่อการเรียนรู้เนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคลังสื่อการเรียนรู้เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกันนะครับ 1 ก็คือ เนื้อหาการเรียนรู้ที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง ได้แก่รายวิชาเรียนคอร์สแวร์ เนื้อหาในแต่ละบท หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาที่มีการจัดเก็บ อาจจะอยู่ในรูปแบบของบทความวิชาการก็ได้ 2. นะครับ ก็คือ เครื่องมือหรือ tool นั่นเอง เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี สามารถนำไปใช้ซ้ำพัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ต่อได้ ได้แก่เครื่องมือในการค้นหา การจัดการเนื้อหาหรือ CMS ระบบบริหารการเรียนรู้ หรือ m s นั่นเอง 3. นะครับ คือการประยุกต์ใช้ทรัพยากร ซึ่งอาจจะเป็นลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งเสริมการเผยแพร่ทรัพยากร ได้แก่หลักการออกแบบที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เครื่องมืออนุญาตต่างๆ เช่น Creative Commons หรืออาจจะเป็นรูปแบบการเผยแพร่ที่เป็นมาตรฐาน เช่น IMS หรือ SCORM เป็นต้น ทั้งนี้นะครับ ประเภทของคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยก็สามารถแบ่งได้ง่ายๆนะครับตามลักษณะของระบบฐานข้อมูลของสื่อต่างๆ อย่างเช่น ระบบฐานข้อมูลวิดีโอนะครับอย่าง YouTube ถ้าเป็นระบบฐานข้อมูลภาพเนี่ยก็อย่างเช่นิเกอร์นะครับสำหรับระบบฐานข้อมูลเสียงเนี่ยก็อย่างเช่นซาวคลาวและนี่นะครับก็จะเป็นการแบ่งประเภทนะครับของคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แบบง่าย ๆ เรารู้นะครับประเภทไปแล้วต่อไปนะครับเราจะมาดูคุณสมบัติ ของคลังสื่อการเรียนรู้กันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทและคุณสมบัติของคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ไปแล้วนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะครับ ของคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ที่น่าสนใจกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ เราไปดูกันเลยครับ สำหรับคุณสมบัติของคลังสื่อการรู้ออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีด้วยกันอยู่ 3 ประการนะครับประการที่1เนี่ยก็คือ directory directory เป็นการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งมีการเชื่อมโยงทรัพยากรไว้ในลักษณะของหมวดหมู่ย่อย หรือว่ามีการใช้จุดเชื่อมโยงหรือว่าลิงก์นั่นเองนะครับ2นะครับก็คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือดิจิทัล ที่มีการออกแบบ หรือพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้แบบเปิดขึ้นมาใหม่ หรืออาจจะปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมก็ได้นะครับ หรืออาจจะอยู่ในรูปของการใส่เครื่องหมายอนุญาต ให้แก่ทรัพยากรนั้นนะครับ 3. repository เป็นแหล่งเก็บสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆนะครับ ซึ่งมีการจัดเก็บไว้ในลักษณะของฐานข้อมูล นอกจากมีการจัดเก็บแล้วรวบรวมไว้แล้วนะครับ ก็ยังสามารถที่จะเรียกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับ ตอนนี้นะครับเรารู้จักเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และก็คุณสมบัติของคำสื่อกันรู้อะไรกันไปแล้ว ต่อไปนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับว่าเครื่องมือตัวใดที่เราเนี่ยรู้จักและก็ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันกันบ้างนะครับ เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับ เชื่อว่า เมื่อทุกคนได้ยินชื่อต้องรู้จักอย่างแน่นอน นั่นก็คือคลังสื่อวิดีโอ YouTube ที่มีการเก็บฐานข้อมูลวิดีโอไว้จำนวนมาก เรียกได้ว่า เป็นคลังสื่อที่เราสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการอัปเดตจากผู้ใช้อื่น ๆ ที่ได้สร้างคลังสื่อวิดีโอของตนเองเอาไว้ ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถรวบรวมสื่อวิดีโอ ที่เราจัดทำขึ้น และสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้คนจำนวนมาก ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับ ตัวอย่างต่อมาคือฟิกเกอร์ครับ ฟิกเกอร์เป็นคลังสื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในการจัดเก็บและเผยแพร่รูปภาพ ซึ่งเป็นลักษณะของภาพถ่าย ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถจัดเก็บคลังวิดีโอได้ เช่นเดียวกันกับคลังสื่อวิดีโอ YouTube สำหรับตัวอย่างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ประเภทข้อมูลเสียงและเสียงเพลงนั้น SoundCloud ถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเสียงที่หลากหลายประเภท ทั้งเพื่อความบันเทิงในลักษณะของเสียงเพลงเสียงดนตรี รวมถึงข้อมูลเสียงเพื่อฝึกการพูดและออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ ครับ สำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะครับ DLIT เป็นตัวอย่างของทางสื่อการเรียนรู้ ที่สามารถมองเห็นภาพตามความหมายของทางสื่อการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็นคลังสื่อที่มีการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเอาไว้ ทั้งในรูปแบบของวิดีโอ เอกสารประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้คลังข้อสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหาตามกลุ่มสาระต่างๆสำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีการรวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในลักษณะของแชนแนล ที่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของผู้เรียนในการศึกษาเนื้อหา และมีคลังสื่อวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น เทคนิคการสอน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วยนะครับ ตอนนี้ทุกท่านนะครับคงรู้จักคลังสื่อกันรวดลายในภาพรวมแล้วว่าคืออะไร มีกี่ประเภท รวมถึงได้เห็นตัวอย่างคลังสื่อกันรวดลายกันด้วยครับ ค่ะ ซึ่งเนื้อหานี้นะคะ จะทำให้ท่านเนี่ยมองเห็นภาพรวม ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาต่อไปนะคะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้คังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และการสร้างคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน